เรามาดูตัวอย่างของการให้บริการ e-marketplace จาก Alibaba กันสักนิดนึงนะคะ ผมทำธุรกิจในนามของในนามของบริษัทอามาโกโปร u c t ชันนี่ประมาณ 22 ปี ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นทั้งอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์ โดยทั่วไปแล้วเราจะส่งออกเป็นหลักประมาณ 80%ในการเอ็กซ์พอร์ต ส่วน 20%ขายภายในประเทศ คือการที่ออกมาเป็นทำธุรกิจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะใฝ่ฝันเริ่มเริ่มต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนื่อยมาก เนื่องจากว่าเรา มี ทุนน้อย แล้วก็มีการ ขยายตลาดได้ลำบากมาก โดยเรามีคนงานอยู่เพียงไม่กี่คนสักประมาณ ไม่เกิน 5 คน เราจะไปตลาดต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับ เราจะมีทีมงานต่างประเทศ ก็ มา หาลูกค้าตามปกติ ซึ่งเราพยายาม ที่ จะ เยี่ยม ลูกค้า ให้ ได้มากที่สุดที่มากได้ หรือพบปะกับผู้ที่จะมาซื้อของเราให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ ก่อนหน้าที่จะใช้อลีบาบา นะครับ ที่วิธีการไปสอบหาข้อมูลหรือว่าไปต่างประเทศนะครับ ไปหาลูกค้าเนี่ย ก็ค่อนข้างหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นนะครับในการเดินไปทางไปหาต่างลูกค้าเนี่ย ต่างประเทศแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับ ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าทางเขาไปขอข้อมูลกับทางกรมส่งสริกาส่งออกเนี่ย บางทีข้อมูลเนี่ยไม่อัปเดตนะครับ เราก็ต้องเหมือนกับว่าส่งอีเมลไปเป็นร้อยนะครับ บางทีตอบกลับมาแค่ 1 หรือแค่ 2 เอง เท่านั้นเองครับ ก็เริ่มมาจากว่าเราเนี่ยมีทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมา แต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาชมค่อนข้างน้อยครับก็เลยคิดว่าเออตลาด B2B เนี่ยก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เนี่ยเข้ามาชมเว็บไซต์เราได้ เข้ามารู้จักเราได้ครับ ก็ตอนที่เริ่มใช้อาลีบาบาครั้งแรกนะครับ ก็รู้สึกว่าเอมันจะเป็นเหมือน B2B อื่นๆ หรือเปล่านะครับแต่พอได้มาลองลองใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่า เราสามารถที่จะแบบได้พูดคุยกับลูกค้า เริ่มเริ่มรู้สึกว่าได้คุยกับพูดลูกค้ามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเอออาจจะใช่ที่เรากำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจในสินค้าของเราจริง ๆ ในสในสถานที่ว่าเป็นผู้ซื้อจริงๆครับถึงแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นฟรีเมมเบอร์ก็ตามครับก็หลังจากที่ได้ใช้อาลีบาบาครั้งแรกนะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามีレスปอนจากลูกค้านะครับก็เลยได้ไปคุยกับทางคุณสุภสินนะครับ ว่าเออจริง ๆแล้วเนี่ย เราน่าจะลองใช้อย่างเงี้ยแบบที่เป็นถาวรเลยนะ เหมือนกับว่าใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ของเราได้ ผลที่เราได้รับจากเเราเมื่อเรารู้จักอาลีบาบาแล้ว เราลองใช้อาลีบาบาแล้วเนี่ยเขาเมลมาหาเราเยอะเยอะมากกว่าปกติเลย ก็ก่อนที่จะมาใช้อาลีบาบานะครับ ส่วนใหญ่ก็ตลาดเราเนี่ยก็จะเป็นตลาดหลักอยู่ที่เท์อีสต์เอเชียแต่พอหลังจากที่ได้ลองมาใช้อาลีบาบาแล้วอย่างอย่างจริงจังแล้วเนี่ย เราก็ได้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปอย่างเช่นรัสเซีย จอร์เจียนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมื่อกี้เราเปิดประตูสู่ global หลังจากที่ใช้อาลีบาบามาสักสักระยะหนึ่งนะครับก็ยอดขายในแต่ละปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จะประมาณ 10 10%ในทุกๆปีนะครับแต่หลังจากที่มีอาลีบาบาเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าในขณะที่ ลูกฐานลูกค้าเก่าเรา เนี่ย เราคิดว่า เออลูกค้าอาจจะมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเราก็จะพยายามที่จะเข้าอาลีบาบามากขึ้นเพื่อเสิร์ชหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเมนเทนในส่วนที่หายไปได้ครับก็การที่ยังสมัครเป็น Go Members นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 5 ปีแล้วนะครับก็หลังจากที่สมัครเป็น Go Members แล้วนะครับสิ่งแรกที่สามารถเห็นได้เลยนะครับก็คือพอเราคีย์สินค้าของเราเองเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์อลีบาบานะครับ ของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ต้นๆ นะครับซึ่งเช่นกันในขณะที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซอร์ซิ่งลูกค้าก็จะเห็นเราเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆ เช่นกันนะครับในการเข้ามาขอ Enquiry ก็ดีนะครับหรือว่าเข้ามาถามเกี่ยวกับราคาสินค้าก็ดี ในตอนที่เป็นฟรีเมมเบอร์อยู่นั้นเองนะครับก็ Enquiry ก็จะเฉลี่ยวันหนึ่งก็จะประมาณ1หรือ2นะครับก็ในแต่ละวันนะครับแต่พอหลังจากที่เป็น Go Member แล้วแล้วเนี่ยนะครับ Enquiry เข้ามาเนี่ยก็อย่างในวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ 10นะครับเราก็สามารถที่จะ เหมือนกับว่าตอบลูกค้านะครับ แล้วก็สามารถเพิ่มฐานลูกค้าแล้วก็ให้เหมือนกับว่าเพิ่ม opportunity นะครับ หรือเพิ่มโอกาสเนี่ยในการที่จะ approaching ลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อเรารู้จากอาลีบาบาแล้วใช้ชแนลทางด้านอาลีบาบาแล้วเนี่ยเราสามารถที่เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมานั่งวางแผน มานั่งว่า เราจะขยายตลาดในด้านทิศทางไหน มีการโปรโมชั่นแบบไหน แต่ที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปเเสียเวลาอยู่ในต่างประเทศเป็นหลักหนึ่งก็คือว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณมีสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเพราะเรามีเว็บไซต์นะครับที่ซัพพอร์ตเราที่ดี ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ มั่นใจในคุณภาพได้ในระดับหนึ่งว่าเออเราเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีแน่นอน ปัจจุบันนี้ผมเดินเข้ามาในโรงงาน ผมเห็นคนงานทำงานมีออเดอร์ มีเสียเครื่องจักร มีการส่งของทุกอย่าง ผมมีความภูมิใจที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อ 22 ปีแล้วจนปัจจุบันนี้ เรามีความภูมิใจมากที่ธุรกิจเราเติบโต เราหวังว่าธุรกิจเราจะ เติบโตต่อไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งอาลีบาบา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเริเติบโตมาด้วยในครั้งนี้ด้วย ห้างสรรพสินค้ามาซี่ ให้บริการค้าปลีกเสื้อผ้า เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านก่อตั้งในปีคริสตศักราช1858 และเป็นกิจการเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 150 ปี แต่ก็พัฒนาและมีสาขากว่า 789 แห่งกระจายทั่วสหรัฐอเมริกา มาซี่ก็พัฒนาธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซร่วมสมัย ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอนี้ แสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศในสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ตอบสนองความสะดวกในการช้อปปิ้ง สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-54 ปี ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ www m a r c y c o m นำเสนอสินค้า และเข้าถึงลูกค้าด้วยบริการโฆษณา ผ่านคำค้นหาของ Google หรือ Google AdWords ออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงาม และจัดการข้อมูลอย่างสะดวกต่อการใช้งานทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีเพียงลูกค้า จะเลือกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น แต่มาซี่ ยังพยายามดึงดูดให้ลูกค้าที่เดินทางเข้ามาใกล้กับที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ได้เข้ามาชม และช้อปปิ้งสินค้าจริง ภายในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย โดยใช้ระบบนำทาง และเชื่อมโยงกับบริการของพนักงานเสนอขาย มุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ช้อปปิ้งให้สูงสุด กับลูกค้า ตามช่องทาง วิธี สถานที่ และเวลาจับจ่าย ที่ลูกค้าสะดวกสูงสุด Customization หรือ Personalization หมายถึงการปรับแต่งสินค้า และบริการตามความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่หลากหลาย สามารถอำนวยให้กิจการ ปรับแต่งสินค้า บริการข้อมูลที่เหมาะสม หรือที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม กรณีนี้เราเรียกว่า customization นะคะ หรือแม้แต่ลูกค้าเฉพาะราย เราเรียกว่า personalization อีกทั้งสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งได้จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะการปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้า หรือ commerce customization จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นมีความพิเศษเฉพาะสำหรับเขาคนเดียว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเลือกใช้บริการ ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการหรือคู่แข่งอีกด้วย ในการจัดการการตลาดแบบ customization กิจการจะต้องศึกษาความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ คล้ายคลึงลักษณะเดียวกัน ขณะที่ personalization กิจการต้องศึกษาความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เป็นรายบุคคลตามประโยชน์ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละรายจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของกิจการ สิ่งที่สำคัญก็คือ กิจการต้องสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และส่งมอบสินค้าหรือบริการ ตามความต้องการเฉพาะนั้นได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจัยที่ทำให้การตลาดแบบ customization และ personalization เกิดขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เป็นเพราะว่าผู้บริโภค ในยุคปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง และต้องการคงรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของตนไว้ จึงต้องการสินค้าหรือบริการ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนดังกล่าวได้ และปฏิเสธที่จะซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการทั่วไปที่เป็น standardization ที่ไม่แตกต่าง และไม่สะท้อนตัวตนหรือนิยมของเขา กิจการที่ปรับแต่งสินค้าและบริการให้เป็น Customization และ Personalization นอกจากจะสามารถสร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง ผูกพันกับสินค้าหรือบริการหรือแบรนด์ของกิจการได้มากยิ่งขึ้น ลึกซึ้งเหนียวแน่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างของ Customization ในบริบทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการสามารถนำเสนอได้ในลักษณะของสินค้าที่ถูกออกแบบมาล่วงหน้าตามมาตรฐาน แต่ยังไม่เป็นสินค้าสำเร็จ ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่นำเสนอนี้เป็นแว่นกันแดด และออกแบบระบบในเว็บไซต์ให้ผู้ซื้อสามารถเลือกเลนส์ มีเลนส์จำนวนหนึ่งให้เลือก กรอบแว่น มีกรอบแว่นจำนวนหนึ่งให้เลือก สี มีสีจำนวนหนึ่งให้เลือก ออกแบบพิมพ์ลาย มีลายจำนวนหนึ่งให้เลือก ลูกค้าสามารถตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม มีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำนวนหนึ่งให้เลือก จนกลายเป็นแว่นกันแดดที่พิเศษ เฉพาะสำหรับผู้ซื้อคนนั้นเท่านั้น ส่วนตัวอย่างของ personalization กิจการสามารถนำเสนอได้ในลักษณะการเตรียมองค์ประกอบสินค้าไว้ล่วงหน้า ในเว็บไซต์ระบุทางเลือกให้ผู้ซื้อ สามารถประกอบเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก เช่น เครื่องสำอางหรือน้ำหอม ที่ลูกค้าปรุงแต่งกลิ่นและสีตามใจชอบของตัวเองเป็นต้น Omnichannel หรือ Offline Online Integration เป็นการบูรณาการ ช่องทางการจัดซื้อออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกช่องทาง เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ซึ่งลูกค้าหรือผู้บริโภค สามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลและสินค้าบริการได้จากหลากหลายช่องทาง กิจการจึงจำเป็นต้องสร้าง และประสานช่องทางการสื่อสาร และช่องทางจำหน่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ในการเข้าถึงข้อมูล และสั่งซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยสะดวกตามต้องการ ซึ่งมีนัยยะกว้างกว่ามัลติช h น n n ลโดย กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากแนวทางออมนิช a น n e ลที่รวมอีคอมเมิร์ซและเอ็มคอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสร้าง และผูกสัมพันธ์กับลูกค้านำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การใช้สินค้านำเสนอสินค้าทั้งในช่องทางปกติ และช่องทางออนไลน์ นำเทคโนโลยีแสดงสินค้ามาใช้ภายในร้าน และสร้างพื้นที่จำหน่ายออนไลน์ด้วย เราเพิ่งจบเนื้อหาของ e-business ไปนะคะ แล้วในคลิปลำดับต่อไปก็จะว่าด้วยเรื่องของ e-commerce ค่ะ ติดตามชมนะคะ